still Had the whole world at our feet Watching seasons change Our roads were ช anel นี้เป็นช anel ที่ดีมากเลยนะครับ คุณควรที่จะกด subscribe ไว้นะครับ และควรจะกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับ